สวัสดีค่ะ ตอนนี้เราเรียนกันมาถึงสัปดาห์สุดท้ายของรายวิชาการสร้างเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตอบโจทย์ธุรกิจออนไลน์กันแล้วนะคะ โดยเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับ การบริหารจัดการเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซอย่างมืออาชีพ ซึ่งในสัปดาห์นี้ ผู้เรียนทุกท่านจะได้เรียนรู้ในประเด็นที่ว่า หลังจากที่ท่านได้ออกแบบและพัฒนาร้านค้าออนไลน์ด้วยจุมล่าและวอร์ชวลหมากแล้วเสร็จ ท่านควรจะบริหารจัดการเว็บไซต์อย่างไรบ้างคะ โดยมีหัวข้อที่เราจะศึกษากันในสัปดาห์นี้ทั้งหมด 3 หัวข้อค่ะ เริ่มตั้งแต่ การดูแลเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซให้เป็น โดยคำว่าให้เป็นในที่นี้จะหมายถึง การทำให้เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซมีความมั่นคง และยืนยงคงอยู่ตลอดไปไงล่ะคะ เราจะต้องดูแลและบริหารจัดการเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของเราอย่างไรบ้างคะ หัวข้อที่ 2 เป็นเรื่องของการส่งเสริมการตลาดในยุคดิจิทัล เราจะไปศึกษากันว่า แนวทางในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซในปัจจุบัน มีกลยุทธ์ รูปแบบ รวมทั้งเทคนิควิธีการทำการตลาดออนไลน์ที่หลากหลาย ซึ่งแต่ละวิธีมีความเหมาะสมในการนำไปใช้งานที่แตกต่างกันค่ะ เรามาศึกษากันนะคะว่า วิธีการใดที่เหมาะสมสำหรับเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของเราค่ะ และหัวข้อสุดท้ายก็คือ การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซในหัวข้อนี้ เราจะศึกษากันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งที่จำเป็นสำหรับเจ้าของธุรกิจออนไลน์ ว่ามีประเด็นใดบ้างที่เจ้าของธุรกิจออนไลน์จะต้องดำเนินการ และตระหนักในการบริหารจัดการเว็บไซต์อย่างมืออาชีพจริง ๆ ค่ะ ถ้าพร้อมแล้ว เราไปศึกษาเนื้อหาในหัวข้อแรกของสัปดาห์นี้กันเลยนะคะ